Música กลับมาอีกครั้งนะคะกับรายวิชาการวางแผนและการเตรียมการก่อนการผลิต ในโมดูลที่4ค่ะเป็นเรื่องของการกำหนดงบประมาณและก็การจัดตารางการถ่ายทำซึ่งทั้งสองส่วนเนี่ยมีความสัมพันธ์กันนะคะ เรามาพูดถึงเรื่องการกำหนดงบประมาณก่อนนะคะการกำหนดงบประมาณเนี่ยมันเป็นการประมาณการ ประมาณการนะคะวงเงินที่ใช้ในการบริหารงานเนี่ยให้มันราบรื่น ซึ่งมันจะสัมพันธ์กับอยู่ 3 ตัวหลักๆ เลยค่ะ คือ 1. เงิน 2 ก็คือเวลาและ 3 คือเนื้อหานะคะ เราจะทำยังไงให้ใช้เวลาที่สั้นที่สุดนะคะ งบประมาณน้อยที่สุดแล้วทำงานออกมาได้ดี อันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ที่การจัดทำงบประมาณและก็การบริหารการเงินของเรานะคะ ในการทำการบริหารการเงินเนี่ยจะมีแบบฟอร์มอยู่ 2 แบบฟอร์มนะคะแบบฟอร์มแรกเนี่ยจะเป็นการแบบฟอร์มที่เรียกว่าช็อตบัจเจ็ตท็อปชีตคือใบสรุปค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทของรายการ ซึ่งใบนี้แบบฟอร์มนี้มันจะทำให้ผู้อำนวยการสร้างหรือคนที่มีหน้าที่อนุมัติเงินเนี่ยมองเห็นค่าใช้จ่ายในหมวดสำคัญสำคัญทั้งหมดเนี่ยในแผ่นเดียวนะคะ และ เห็นค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกนะคะ เช่นนักแสดงผัดโผนอุปกรณ์พิเศษนะคะ เลนส์ซูมกล้องดอลลี่ หรือแม้กระทั่งเครื่องทำควันนะคะ หรืออุปกรณ์หลักๆเลนส์พิเศษที่ต้องเช่ามาจากข้างนอกนะคะใบลักษณะของใบที่เป็นช็อตบัตเจ็ต ท็อปชีตเนี้ยจะมีลักษณะอย่างที่เห็นนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูรายละเอียดแต่ละช่วง แต่ว่าช่วงแรกที่เป็นลำดับที่ 001 ถึง 004 เนี่ยจะเป็นค่าจ้างของประเภทที่เรียกว่าเป็นบุคลากรหลักหรือเรียกว่า above the line นะคะค่าใช้จ่าย 1 ถึง 4 นี้ ที่ที่ว่าเนี่ยนะคะจะเป็นการเป็นการจ่ายค่าใช้จ่ายให้กับบุคลากรที่เป็นบุคลากรทางด้าน บทนะคะลิขสิทธิ์บท ผู้อำนวยการสร้างผู้ช่วยนะคะผู้กำกับนักแสดงนะคะพวกนี้จะได้ค่าตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งค่าตอบแทนเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็มีผลดีนะคะเพราะว่าเขาจะยิ่งตั้งใจทำงาน งานออกมาดีขายได้ดีมาก เขาก็ได้ค่าตอบแทน เป็นเปอร์เซ็นต์ที่มากนะคะะจากตารางเมื่อกี้เราตัดส่วนมาเฉพาะส่วนที่ ลำดับที่ 001 ถึง 004 นะคะ จะเห็นว่า เห็นไหมคะว่า 001 เนี่ยจะเป็นค่าบทภาพยนตร์และค่าลิขสิทธิ์นะคะ ส่วนที่ 002 ลำดับต่อมาก็คือค่าผู้อำนวยการสร้าง แต่ถ้าไม่มีเราก็เขียนว่า n/a ไว้นะคะ 003 ก็เป็น ค่าผู้กำกับการแสดง ถ้าไม่มีก็เขียน n a ไว้ และ 004 เป็นค่านักแสดงแล้วก็ตัวแสดงประกอบค่ะ จากการที่เรากำหนดอัตราตรงนี้ให้ อย่างที่บอก อย่าง อย่างที่บอกมาแล้วเมื่อกี้นะคะว่า มันจะจูงใจให้บุคลากรหลักเนี่ยเขาทุ่มเทตั้ง ตั้งใจทำงานเต็มที่ เพราะว่าสิ่งที่ตอบแทนมาก็คืออถ้าได้มากเปอร์เซ็นต์ของการ ตอบกลับมาก็ได้มากตามไปด้วยนะคะ ก็จะเห็นนะคะ 001 ถึง 004 นะคะไล่มานะคะจะเป็นเรียกว่าเป็นค่า production total นะคะเป็นยอดรวมค่าใช้จ่ายในระหว่างการถ่ายทำเริ่มสังเกตนะคะเมื่อเขาแยก above the line ออกไปแล้วนะคะในส่วน below the line เนี่ยเขาจะแยกเป็น p r e p o s t อย่างเห็นได้ชัดลองสังเกตดูนะคะ ค่าตอบแทนที่เป็น below the line เนี่ยมันจะเป็นค่าตอบแทนหมวดที่เป็นคนที่รับเงินเป็นรายสัปดาห์หรือรายวันหรือรายเดือนนะคะก็จะเป็นพวกทีมงานในการถ่ายทำทีมแสงทีมตัดต่อนะคะอย่างที่เห็นจากตารางนะคะเราขยายออกมาว่า ถ้าลำดับที่ 005 ก็คือค่าจ้างทีมฝ่ายผลิต นะคะก็มีหน้าที่ช่วยงานผู้กำกับให้เดินหน้าก็ได้แก่ผู้ช่วยผู้กำกับนะคะผู้บันทึกความต่อเนื่อง ผู้จัดการกองถ่ายนะคะ006เนี่ยจะเป็นค่าจ้างทีมงานฝ่ายสร้างภาพนะคะก็คือผู้กำกับภาพ ช่างภาพ ผู้ช่วยกล้อง ผู้บันทึกเสียงหัวหน้า ช่างไฟนะคะและลำดับที่007 ก็จะเป็นค่าเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ นะคะเช่น กล้องโคมไฟ ดอลลี่ เครนนะคะรถปั่นไฟ รถขนของนะคะ ต่อไปนะคะก็เป็นลำดับที่ 008 นะคะคือค่าใช้จ่ายทางด้านศิลปกรรมนะคะ ได้แก่ค่าจ้างผู้กำกับฝ่ายศิลป์นะคะ ผู้ดูแลการจัดหาอุปกรณ์ประกอบฉากนะคะ ผู้ออกแบบเสื้อผ้าทรงผมนะคะ ค่าเช่าสตูดิโอค่าก่อสร้างฉากนะคะ ลำดับที่ 009นะคะ จะเกี่ยวกับสถานที่ในการถ่ายทำ ก็คือค่าเช่าสถานที่นะคะ บางครั้งนะคะ ถ้าเราไม่วางแผนให้ดี ค่าเช่าสถานที่บางที่เนี่ย เราต้องเช่าพื้นที่รอบๆ ไว้ด้วยนะคะ พื้นที่ใกล้เคียงมาเพื่อจะให้เราถ่ายทำได้สะดวกนะคะ และลำดับที่ 10 ก็คือฟิล์มแลบนะคะ ก็คือ เป็นค่าฟิล์มค่าล้างฟิล์มนะคะซึ่งสมัยก่อนที่เราใช้เป็นถ่ายเป็นภาพยนตร์ แต่ปัจจุบันที่เป็นดิจิทัล มันก็คือค่ามีเดียต่างๆนะคะ ที่ใช้ในการบันทึก ต่อไปจะเป็นงบประมาณที่เป็นช็อตบัตเจ็ต ท็อปชีตในส่วนของโพสต์โปรดักชันเมื่อกี้โปรดักชันไปแล้วนะคะลำดับที่ 10 1นะคะคือ 011 เนี่ยก็คือค่าจ้างสำหรับผู้ลำดับภาพ ผู้ช่วยผู้ลำดับภาพ ค่าเช่าห้องตัดต่อ ค่าเช่าอุปกรณ์ตัดต่อนะคะลำดับที่ 12 เนี่ยก็จะเป็นค่าจ้างทางด้านผู้บันทึกเสียงนะคะ แล้วก็ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าเช่าห้องเสียงนะคะลำดับที่ 13 ก็คือแลบก็เป็นค่าใช้จ่ายหลังกระบวนการถ่ายทำการทำเอฟเฟกต่างๆนะคะ ต่อมาเนี่ยในช็อตบัตเจ็ตท็อปชีตที่เป็นส่วนที่เป็น overhead total คือเป็นค่าใช้จ่ายทั่วไปนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายในการถ่ายทำในการผลิตโดยตรงนะคะซึ่งเราจะเห็นจากลำดับที่ 014 ไปจนถึง 016 นะคะ 014 เนี่ยจะเป็นส่วนค่าใช้จ่ายภายในสำนักงานซึ่งเราจะต้อง จะต้องกันไว้ แต่กันยังไงคะ กัน 5%จากค่าใช้จ่ายของกลุ่ม below the line นะคะ และลำดับที่ 015 เนี่ย จะเป็นค่าประกันเกี่ยวกับความเสียหายนะคะสำหรับในกรณีที่เราอาจจะต้องนำกล้องหรืออุปกรณ์ราคาแพงไปถ่ายในสถานที่ที่อันตราย ในภูเขา ในถ้ำในทะเลนะคะ อันนี้ก็จะครอบคลุมไปจนถึง การเจ็บป่วยอุบัติเหตุของนักแสดงผาดโผนด้วยค่ะลำดับต่อมาก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้หลังจากกระบวนการถ่ายทำที่ต่อจากเมื่อกี้นะคะ ก็คือลำดับที่ 016นะคะ ก็คือเงินสำรองอันนี้สำคัญมากค่ะะมันใช้สำหรับในกรณีที่เราต้องสำรองไว้เผื่อว่าค่าใช้จ่ายที่เราวางแผนตั้งแต่ต้นเนี่ยมันเกิดบานปลายขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะตั้งไว้ 10%จากค่าใช้จ่าย ของกลุ่มทีมงานที่เป็น below the line ทั้งหมดนะคะ